เดี๋ยวสิ ค่อยๆไต่ไม่ขึ้นไปเรื่อยๆส่วนเวลาที่ไส้เลนเนาะค่ะโอเคมาถึงเวลาที่ไส้เลนแล้วหนูนะเลนตอนหาทุ่มเนาะค่ะ มาหาทุ่มมันสิเป็นยังไงมันสิเข่าบอสวย โอ้โหเชี่ย ถุงท้องมาว่ะถุง สวยหาแล้ว เอา้าเอ้าอีเชี่ยรุดเอียงวะเนี่ยเอาเอาโอ้โหสภาพยางเนาโอ้โหล้างบอดีอีกอันนึง สวย โอ้ย เชี่ยมาว่ะ เฮ้ย ได้อยู่นะหกร้อยบาทเลยเนาะค่ะ โอ้โห ถึงเกมจะเน่า แต่เขาก็ได้คุ้นสิบมา โอเคหกร้อยบาทค่ะซูเปอร์แมกกาวิน โอ้โห ดีนะมันเข่าคุ้นสิบให้หมาสีแมมเลย มันหลุดอย่างย้ำนีวะหกร้อยเนาะค่ะ ไป กดเทอร์โบไมมแล้วกะปรับไม่เนาะค่ะ เป็นยี่สิบบาท เออ แล้วกะออโต้สิบครั้ง โอ้โห สภาพ โอ้ยบ่โดดอ่ะ ช่วงนี้เกมกระสิเน่าเน่าแน่แล้วค่ะกับมูขึ้นกันว่ามันเป็นอย่างเออรู้ว่าเป็นน้ำเน็ตหนูนาว่ะ อาจจะเป็นน้ำเน็ตหนูนาก็ได้เนาะค่ะไปสิบไม้โอ้โห แม่งเข่าดี แต่แรกเลย อย่าว่า เออไม้แล้วซ่องโอ้โหสมสมมาค่ะ สมมา สวยสามอันสามอันละ สวยอีกอันเดียวป่ะขออีกอันเดียว นั่นแหละโอ้โหคูณ10มาค่ะ โอเค ได้60บาทแล้วค่ะ คูณ10เป็น600โอ้โหเสือเต้น2รอบแล้วนะ 2 รอบละโอเคเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาท ไปปรับไม่สูงเลย เป็น 40บาทแล้วค่ะเย่าลุดอีกก็พอเออ มันเป็นอย่างเหรอเล่นแล้วมันลุดเลย อ้าวอ้าวอ้าวไม่เหรอ มาอีกแล้วเนาะค่ะ โอ้โห โอเค หาละ หาเออ นั่นละมา ขออีก อันเดียว สวยงาม โอ้โห คูณสิบมาอีกแล้วว่ะ เฮ้ยร้อยยี่สิบคูณสิบรอบนี่เป็นหนึ่งพัสอร้อยบาทเนาะค่ะ โอ้โหมารอบต่อรอบเลยเหรอ พี่เสือของเขาน่ะ เสืออ้วงเสืออ้วงเสืออ้วงโอเค สองพันสองพันขออนุญาต ปรับไม่สูงไปหกสิบบาทค่ะ ค่อยๆเล่นไปค่อยๆไต่ไป ได้บ่ได้จังว่ากันวะค่ะ สวยเก็บไว้ค่ะ โอ้ไว้กับบ่เขาเลยเนี่ยวันเนี้ยไว้บ่เขาเออมาอยู่ สวยเรากับบ่แตกเลยไปค่ะสิบไม่ เออมา โอเคค่ะ ส่วนมากเดี๋ยวนี้หนูนะรุ่นไว้มากกว่านะ รุ่นไว้แบบเพราะได้ไว้หลายๆฮะสมมติว่ามันเข่าคุ้นสิบเนี่ยโอ้ย อ้าอ้าอ้าวพันแปดแล้วค่ะรอบนี้หนึ่งร้อยแปดสิบคูณสี่เป็นพันแปดได้สมม้าแบบงงงม้าแบบงงๆแล้วค่ะรอบนี้แตกนอกเนาะไปค่ะ 1,800 บาทบิ๊กวินแล้วค่ะ โอเค 3,000 แล้ว เออ 3,000 แล้ว ไปปั๊บไม่สู่ร้อยหนึ่งเลยแล้วค่ะ ออโต้10 ครั้งคือเก้ามาดีสวย มาดี สวย ผมออกมา โอ้โห ถ้าสเขาวรอบตลอดก็สิเกินไป สวย มาดิเออ มาเน่มาเน่โอ้โหบ่เขาเลยไปหาซิบไม่โอเคหาร้อยบาท เล่นแบบชิวๆ ชิวหลายกระสิ เบิร์ตโตซะได้ล่ะ เออตะพกมา ไว้มา ไว้มา โอ้โหก่อนท้องมอฮันได้มาเลยนี่หว่าเนาะก่อนท้องฮันได้มาเลยนี่ โอ้โหสงสารเจ้าของ สงสารเจ้าของ เออไว้มา ขอก่อนท้องได้หว่าโอ้โหบ่เขาเออก่อนท้องมา โอ้โหกลัวสีเข่าให้ก่อนท้องมาเนาะค่ะ โอเค2,000 บาทอย่าว่าอย่าว่าเฮ้ยบอกเขาอีหลีว่ะอีอย่างวะเนี่ย เขาจะไม่ตำำแล้วค่ะสำหรับผู้ใดที่ไม่ได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมแล้วค่ะ กะอย่าลืมกดเข่ากลุ่มเทเลแกรมไปร่วมสนุก อ้าว มาแล้วค่ะ2โอเคมา ได้2ได้2ได้2ได้2ได้2 3อันแล้วมา3อันแล้วจังไหนโอเคมา6อันแล้ว็7 เจ็ดแล้วอีกสองอีกสองแปดเก้าโอ้โหสวยงามอ่ะคูณสิบแปดร้อยคูณสิบเป็นแปดพันบาทเนาะค่ะโอเคงามๆเลยรอบนี้มาแปดพันบาท สวยๆไหลไปไหลไปสำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากุ้มเทเลแกมแล้วค่ะ เออ ฝากไว้อีกรอบนึงเลยก็แล้วกันมาเข่ากุ้มเทเลแกมเขามีกิจกรรมให้เล่นเนาะค่ะ แจกเครดิตฟรีกันสุมือโอเคมา 8,000 บาท แล้วก็อย่าลืมกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะโอเคหนึ่งมือแล้วไป ปรับไม่สูงแล้วค่ะ เป็น400โอเคออโต้สิบข้างแล้วค่ะ ค่อยๆเล่นไปค่อยๆดันขึ้นไป ย้ำเข่ากับเข่าหลายย้ำบ่เข่ากะนั่นละบ่เข่าเลยเสืออ้วน เอออย่าว่าสวยได้ยกแล้วค่ะสองพันไปอีกสิบไม่แล้วค่ะ เออผู้ใดมีเวลาดีๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยนะคะ่ะ ทักส่วนตัวเขามาว่า เสือเล่นเวลาใดดี แต่ว่าเกมหัวนี่ต้องเล่นตอนช่วงเศร้า ๆบ่สั้นกันแบบช่วงตีหาเนาะคะ่ะ ช่วงช่วงตีหาเนี่ยงัวซีโดดดี เออถึงร้านแนะนำเลยนะอ้ารู้อีกแล้ว โอ้โหสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะสภาพโอ้โหโอ้โหโอ้เหลือเบื่อเด้ โอเค รูดเราเยาว่าบ่เขาเลยเด้อโอ้โห เหลือหาพันสี่พันค่ะ ไป น่าจะเป็นสิบไม่สุดท้ายถ้ามันรูดแบบที่ อาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเล่นเนาะค่ะสี่พันค่ะ สวย เออ ได้สมมาค่ะมาดิ สวย หาอันหาหกเจ็ดแปดโอเค อีกอันเดียว อีกอันเดียวอีกอันเดียว โอ้โห สวยงามมาโอเค 1,200คูณ10เป็น12,000บาทเนาะค่ะ โอ้โหตะวัามันเข่าดีอยู่นะตะวันหนูนะ ว่ามันแบบช่วงนี้มันกำลังหลุดอะอารมณ์เสียว่ะเลยเราหลุดนี่มันเป็นยังไงเธอสภาพมื่นเก้าโอเค ไป อีกสิบไม่เลยเราหลุดว่ะ บ่ค่อยโอเคบันไดเนาะค่ะ เออ มันบอลื่น มันบลไหล มันแบบบอต่อเนื่องเนาะ บางเทียแบบเฮ็ดให้เขาเสียล้มก็มีเนาะค่ะ ก็เป็นธรรมดาละ อาจจะเป็นกำเน็ตหนูนะก็ได้ บ่บ่โทษบ่โทษอันนี้บ่โทษเกมดอกเออ โอเคแปดพันเนาะค่ะ มาสองหมื่นมาดี เหลือหมื่นเก้า โอเค ไป อีกสิบใบเลยก็แล้วกัน มันยังต่อได้อยู่ มาดิ โอ้โห รุดอีกแล้วสามรอบแล้วได้เนี่ยมันเป็นยังไงวะอ่ะรุดอีก สภาพ มีคนเล่นเราลุดแบบตีได้บ่ะมีคนเล่นอ่า มีคนเล่นเราลุดแบบนู้นนะแน่บ่ล้างเทียแบบ มันเทียในเขาเสียอารมณ์นะ โหสม สวยไม่ไว้เก็บตะไว้เลยละมา โอเคสิบไม่เฮ้ยหามันบนหลุดมันสิโอเคอยู่นะ มันสีเหล่นแบบต่อเนื้อมันสีแบบ มันก็สีมวนอยู่ดอก แต่วันนี้มันหลุดแล้วค่ะ อาจจะต้องเปลี่ยนเวลาเหล่น เออ เออโอเคมื่นเจ็ดเนาะค่ะ เดี๋ยวนุนักะขอพอซ้ำนี้กันแล้วกัน